แนะนำอุปกรณ์ จอภาพ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ จอภาพแสดงผลนับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสร้างโครงงานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ในการแสดงผล ข้อมูล ภาพ และการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ทันที จอภาพสำหรับแสดงผลที่สามารถใช้กับไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino นั้น มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงผลแบบง่ายๆ ไปจนถึงการแสดงผลแบบละเอียด ยกตัวอย่างได้ดังนี้ จอภาพประเภท LED คือจอภาพแบบง่ายที่นำหลอด LED มาเรียงต่อกันเป็นแผง มีขนาดตามจำนวนของหลอด LED ยกตัวอย่าง จอแบบ LED 8คูณ8เมตริกจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด8คูณ8นั่นแสดงว่าจะมีหลอด LED อยู่ 64 ดวง จอภาพประเภท LCD จอ LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตัลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่าแบ็คไลท์อยู่ เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสงทำให้แสงที่มาจากไฟแบ็คไลท์แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่นที่โดนผลึกปิดกั้นไว้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึก เช่น สีเขียวหรือสีฟ้า ทำให้เมื่อมองไปที่จอ ก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาว และพบกับพื้นหลังสีต่างๆกัน จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ตามลักษณะการแสดงผลได้ดังนี้ 1. Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่อง แบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16คูณ2หมายถึง ใน 1 แถวจะมีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน 20คูณ4จะหมายถึงใน1แถวมีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัด 2. กราฟิก LCD เป็นจอที่สามารถกำหนดได้ว่า จะให้แต่ละจุดบนจอ กั้นแสง หรือปล่อยแสงออกไปทำให้จอนี้ สามารถสร้างรูปขึ้นมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของจำนวนจุดพิกเซล ในแต่ละแนว เช่น128คูณ64หมายถึง จอที่มีจำนวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด การเชื่อมต่อกับจอคาแรคเตอร์ LCD การเชื่อมต่อจะมีด้วยกัน2แบบคือ การเชื่อมต่อแบบขนาน เป็นการเชื่อมต่อจอ LCD เข้ากับบอร์ด Arduino โดยตรง โดยจะแบ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบ3บิตและการเชื่อมต่อแบบ8บิต ใน Arduino จะนิยมเชื่อมต่อแบบ 4 บิต เนื่องจากใช้สายในการเชื่อมต่อน้อยกว่า แต่ก็ต้องใช้สายเชื่อมต่อเป็นจำนวนมาก การเชื่อมต่อแบบอนุกรม เป็นการเชื่อมต่อกับจอ LCD ผ่านโมดูล แปลงรูปแบบการเชื่อมต่อกับจอ LCD จากแบบขนาน มาเป็นการเชื่อมต่อแบบอื่นที่ใช้สายน้อยกว่า อาทิเช่น การใช้โมดูล I2C Serial Interface จะเป็นการนำโมดูล เชื่อมเข้ากับตัวจอ LCD แล้วใช้บอร์ด Arduino เชื่อมต่อกับบอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I2C ที่ทำให้ใช้สายเพียง 4 เส้น ก็ทำให้หน้าจอแสดงผลข้อความต่างๆ ออกมาได้ จอภาพประเภท TFT และ Touch Screen หลักการของจอสีแบบ TFT คือการใช้หลอด RGB LED มาเรียงกันเพื่อให้มีขนาดใหญ่ เมื่อมีการมองจากระยะที่เหมาะสม จะเห็นเป็นสีที่ผสมผสานกันก่อให้เกิดสีมากมาย สามารถแสดงสีได้หลักล้านสี จอ TFT รุ่นใหม่ถูกผลิตขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพที่ดีและราคาที่ถูกลงมาก ในการนำมาใช้ในบอร์ด Arduino ก็มีการนำมาใช้หลากหลายรุ่น อาทิเช่น รุ่น TFT LCD 1.8 นิ้ว TFT LCD 2.2 2.4 TFT LCD โมดูลดิสเพลย์ บวก Touch Panel Screen TFT LCD 3.2โมดูลดิสเพลย์ บวก Touch Screen มีทั้งแบบที่เป็นหน้าจอแสดงผลเท่านั้น หรือเพิ่มฟังก์ชัน Touch Screen ด้วย การนำมาต่อกับบอร์ด Arduino หากต้องการความสะดวกควรต่อผ่าน TFT Arduino Shield เพื่อป้องกันจอภาพจากแรงดันไฟของบอร์ด Arduino และให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของบอร์ด Arduino มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมในการใช้งานตามลักษณะที่ต้องการ เป็นที่นิยมและใช้งานแพร่หลาย มีอยู่ 4 แบบคือ Digital Temperature Sensor Module GY21 HHT21 DHT11 Humidity and Temperature Sensor และ DHT22 Humidity and Temperature Sensor Digital Temperature Sensor Module เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบที่ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง มีความไวต่ออุณหภูมิทั่วไป เป็นการควบคุมอุณหภูมิห้อง ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ สามารถปรับค่าได้ที่ปุ่มปรับค่า Potential Meter สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ระหว่าง 20 ถึง 80 องศาเซลเซียส การส่งข้อมูลจะส่งเป็น High และ Low และส่งข้อมูลออกไปยังรีเลย์โมดูลโดยตรงได้ ตัวอย่างโครงการที่ใช้ เช่น การตรวจจับอุณหภูมิห้องว่าร้อนหรือไม่ หากร้อนให้สั่งการพัดลมเปิดโดยอัตโนมัติ HTU 21 HHT 21 GY 21 I2C โมดูลเซ็นเซอร์ความชื้นและอุณหภูมิจะส่งสัญญาณออกเป็นแบบดิจิทัล มีการเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ด้วย I2C bus สามารถวัดอุณหภูมิได้ ในช่วงลบ 40 ถึง 125 องศาเซลเซียส และความชื้นที่ 0 ถึง 100 อัตราวงรอบของการวัดความชื้นที่ 8 วินาที ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิทัล ที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย และมีความแม่นยำสูง เซ็นเซอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับด้านสภาพแวดล้อม และส่งข้อมูลไปยังหน่วยบันทึกข้อมูล เหมาะสำหรับสถานีควบคุมสภาพอากาศ สำหรับระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ DHT11 Humidity and Temperature Sensor DHT11 Humidity and Temperature Sensor เป็นโมดูลที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส และองศาเฟรนไฮต์กับความชื้นในอากาศ โดยมีคุณลักษณะคือ ย่านวัดความชื้น 20-90% RH มีค่าความแม่นยำบวกลบ 5% RH ความละเอียดในการวัด 1% แสดงผลแบบ 8 บิตย่านวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส มีค่าความแม่นยำบวกลบ 2 องศาเซลเซียส ความละเอียดในการวัด 1 องศาเซลเซียส แสดงผลแบบ 8 บิต ใช้กระแสไฟ 0.5 ถึง 2.5 มิลลิแอมที่ระดับแรงดัน 3 ถึง 5.5 โวลต์ DC และอ่านค่าสัญญาณได้ทุกๆ 1 วินาที DHT22 Humidity and Temperature Sensor DHT22 Humidity and Temperature Sensor เป็นโมดูลที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์กับความชื้นในอากาศเช่นเดียวกับ DHT11 แต่มีความถูกต้องแม่นยำในการวัดมากกว่า ตัว DHT22 มีคุณลักษณะที่ดีกว่าดังนี้ยานวัดความชื้นได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 RH มีค่าความแม่นยำบวกลบ 2% RH ความละเอียดในการวัด 0.1%ยานวัดอุณหภูมิลบ 40ถึง 80 องศาเซลเซียส มีค่าความแม่นยำ บวกลบ 0.5 องศาเซลเซียส ความละเอียดในการวัด 0.1 องศาเซลเซียส แสดงผลแบบ 8 บิต ใช้กระแสไฟ 1 ถึง 1.5 มิลลิแอม ที่ระดับแรงดันไฟ 3.3 ถึง 6 โวลต์ DC และอ่านค่าสัญญาณทุกๆ 2 วินาที สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถนำ DHT22 ไปเปลี่ยนแทน DHT11 ได้เลย เพราะโค้ด Arduino เขียนเหมือนกันทุกประการ